หลักการทางทัศนะ หรือ visual literacy จะกล่าวถึงความสวยงามของการออกแบบสื่อในภาพรวม ที่ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายหรือภาพกราฟิกเท่านั้นนะคะ แต่ยังรวมถึงตัวอักษร ข้อความ กราฟและอื่นๆอีกด้วยค่ะ นอกจากประโยชน์ในแง่ความสวยงามแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่ออีกด้วย โดยในโมดูลนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี แนวคิด หลักการทางทัศนะ พื้นฐานการรู้ทางทัศนะ การพัฒนาทักษะ เพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะ และหลักการออกแบบทางทัศนะ ทั้งหมดที่กล่าวไป มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายหลักการทัศนะได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะได้ และ 3. ผู้เรียนสามารถแยกแยะสื่อที่มีการออกแบบทางทัศนะที่ดีและไม่ดีได้ค่ะ โดยในหัวข้อแรกนี้นะคะ เราจะไปเรียนรู้กันถึงเรื่องของทฤษฎี แนวคิด หลักการทางทัศนะ ไปดูกันค่ะ ว่าหลักการและการเรียนรู้ทางทัศนะคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนการสอนของผู้เรียน พร้อมกันหรือยังคะ ไปดูกันเลยค่ะ โดยภาพรวมของความสวยงาม หรือ look and feel นะคะของการออกแบบสื่อ จะขึ้นอยู่กับการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปของภาพถ่ายภาพกราฟิก หรือภาพแอนิเมชันหรือวิดีทัศน์เท่านั้น แต่รวมไปถึงตัวอักษร ข้อความ กราฟต่างๆ ด้วยค่ะ การออกแบบทางทัศนะ นอกจากจะเพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนแล้ว ยังสำคัญต่อผู้เรียนในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่ออีกด้วยค่ะ จากงานวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบสื่อที่มีการออกแบบที่สวยงาม โดยระดับความสวยงามของสื่อ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้เรียนกลับเข้ามาดูสื่อชิ้นนั้นอีก แต่ยังมีข้อทกเถียงกันอยู่บ้าง เพราะผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เนื้อหา ส่วนของการออกแบบทางทัศนะเป็นสิ่งสำคัญรองลงมา อีกทั้งข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ ที่เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ไม่สามารถออกแบบทางทัศนะได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่ต้องการ เพราะต้องคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนมากกว่าค่ะ ด้วยเหตุนี้เองเมื่อต้องออกแบบสื่อการเรียนการสอน จึงควรนำหลักการเรียนรู้ทางทัศนะเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้สื่อที่ผลิตออกมานั้น นอกจากจะมีความสวยงามของส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอแล้ว ยังคงเนื้อหาสำคัญที่ผู้สอนต้องการถ่ายทอดไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะทำการออกแบบสื่อให้สวยงามนั้น เราควรจะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะ ว่าการเรียนรู้ทางศาสนาหมายถึงอะไร และความสำคัญของการเรียนรู้ทางศาสนามีอะไรกันบ้าง เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ การเรียนรู้ทางทัศนะ หรือ Visual Literacy ไฮนิกและคณะให้ความหมายไว้ว่า เป็นความสามารถในการเรียนรู้เพื่อแปลความหมายของภาพ หรือสิ่งที่มองเห็นนั้นได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความสามารถในการรู้จักสร้างสรรค์เนื้อความ หรือเขียนอธิบายความหมายได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นการแปลความหมายของภาพ หรือสิ่งที่มองเห็นการสร้างสรรค์ภาพนี้ เป็นสิ่งที่เหมือนกับการอ่านและการเรียนของการศึกษาทั่วไป ซึ่งศึกษาจากหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นการอ่านออกเขียนได้อย่างธรรมดา ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วคำว่าการเรียนรู้ทางทัศนะ หรือ visual literacy เป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสคือตา ในการมองสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นภาพของสิ่งที่มองดู และเมื่อมีการเรียนรู้ทางทัศนะ ก็หมายถึงผู้เรียน จะต้องสามารถแปลความหมายของข้อมูล ภาพ หรือสิ่งที่มองเห็นได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากนิยามของการเรียนรู้ทางทัศนะ หรือ Visual Literacy กันแล้ว ความสำคัญของการเรียนรู้ทางทัศนะ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบควรรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ในเรื่องของการเรียนรู้ทางทัศนะนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร เนื่องจากกิจกรรมและการฝึกทักษะในการเรียนรู้ทางทัศนะนั้น สามารถทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรก ช่วยเพิ่มความชำนาญทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมการแสดงออกและการจัด หรือเรียบเรียงลำดับความคิด ข้อที่3ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้น และความสนใจวิชาต่างๆ แก่ผู้เรียน ข้อที่ 4 เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่พิการ หรือด้อยความสามารถ ให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งไม่สามารถใช้วิธีการสอนแบบปกติธรรมดากับผู้เรียนเหล่านั้นได้ ข้อที่ 5 ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง และทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอกได้ และสุดท้ายคือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตอนนี้ทุกคนคงทราบถึงนิยาม และความสำคัญของการเรียนรู้ทางทัศนะ หรือ Visual Literacy กันแล้วนะคะ เห็นได้ชัดเจนเลย ว่าการเรียนรู้ทางทัศนะนั้น มีความสำคัญในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่ในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรับรู้ด้านเนื้อหาอีกด้วยค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว หวังว่าผู้สอนทุกท่านจะให้ความสำคัญกับการนำการออกแบบทางศาสนะ ไปประยุกต์ในการออกแบบสื่อ และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนกันนะคะ